สัญญาณง่ายๆนะคะที่จะบอกว่าเราผิวแก่หรือเปล่าก็ตื่นขึ้นมาส่องหน้ากระจกนะคะ ก็จะเริ่มเห็นมีริ้วรอยนะคะอย่างเช่นริ้วรอยที่หน้าผากทางตาขมวดคิ้วรวมถึงสังเกตว่าผิวหน้าเราเนี่ยเริ่มมีความหย่อนคล้อย ผิวไม่กระชับผิว จะมีอาการแห้งนะคะ แล้วก็ขาดความยืดหยุ่นและนอกจากนี้ก็ยังสังเกตได้ง่ายว่า เราจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยเราจะไม่สม่ำเสมอ มีจุดด่างดำกระฝ้าบนใบหน้านะคะ การที่เราดูแก่ลงเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของกลไกในร่างกายนะคะตามหลักทฤษฎีเนี่ยประมาณ 20-25 ปีขึ้นไป เนี่ยผิวพรรณเราก็จะเริ่มแก่ลงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงอายุ20กว่าปีเนี่ยกลไกในร่างกายของเรายังมีรู้จักในการที่จะซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟู เซลล์ที่ผิวพรรณของเราได้ดีนะครับแต่พออายุมากขึ้นกลไกดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเสื่อมลง หรือมีปัจจัยที่ไปทำร้ายผิวของเรามากขึ้น ก็เลยทำให้เกิดสัญญาณของความแก่ที่ผิวพรรณก็จริง ๆสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวแก่เนี่ยจริง ๆแบ่งง่ายๆเป็น 2ส่วนครับ ก็คือปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะครับเริ่มในส่วนของปัจจัยจากภายใน อันดับที่ 1 เลย การที่ร่างกายเรามีอนุมูลอิสระ าเยอะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึกดึกมีความเครียดสะสม สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการสะสมของพวกอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระมันก็จะไปทำให้เซลล์ที่ผิวพรรณของเราเกิดความเสื่อมอันดับที่ 2 เลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ DNA หมายความว่าในเซลล์ผิวคนเราเนี่ยก็จะมี DNA นะครับนะซึ่งเป็นตัวที่คอยควบคุมกำกับการแบ่งเซลล์ ถ้าสมมุติว่าเกิดมีการสูญเสียหรือการทำลายของ DNA ที่ผิวพรรณก็อาจจะทำให้การแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยแย่ลง อันดับที่ 3เลยก็คือปัจจัยเรื่องของการอักเสบนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบที่ผิวพรรณเนี่ยเลื้อรังนะครับมันก็จะส่งผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมแล้วก็เกิดสัญญาณของผิวแก่ได้นะครับอันดับที่ 4เลยก็เป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าไกลเคชันก็คือกรณีที่เรารับประทานอาหารในกลุ่มที่มีน้ำตาลหรือของหวานเยอะๆนะครับน้ำตาลพวกนี้มันสามารถไปจับกับโปรตีนที่อยู่ที่เซลล์ของผิวหนังของเรา ทำให้โปรตีนที่ผิวหนังของเราเกิดการผิดรูป ก็เกิดรอยหย่อนเ ้อยเกิดใบหน้าไม่เต่งตึงนะครับความยืดหยุ่นของที่ผิวเสียไป ปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะเรื่องของแสงแดดมีความสำคัญมากเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยมันจะมีรังสีอัลตราไวโอเลต A B ก็รวมถึง visible light แล้วคือแสงที่มองเห็นได้ แล้วก็รังสีอินฟราเรดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยในตัวรังสีทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนของร่างกาย ทำให้เกิดริ้วรอยล่องลึกต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของกระฟ้าจุดด ด่างดำบนใบหน้าค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของแหล่งน้มถ่วงของโรคด้วย รวมถึงกิจวัตรประจำวันที่เราทำเป็นประจำอย่างเช่น บางคนเนี่ยชอบยิ้มบ่อยๆ ขมวดคิ้วบ่อยๆเลิกหน้าผากบ่อยๆพอเราทำบ่อยขึ้นกล้ามเนื้อเดิมนะคะ สมัยที่เราเด็กๆ ที่มันหดไปแล้วมันก็คลายออกมาได้แต่พอเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะหดตัว แต่ว่าคลายตัวน้อยก็เลยทำให้เกิดเป็นริ้วรอยล่องลึกต่าง ๆค่ะ